พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนสัมมนาวิชาการเด่นโดนใจในงานเล็ก2018 เกษตรกรและอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคไทยแลนด์4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะต้องปรับตัวและมีทิศทางอย่างไร งานสัมมนาเน็ก2018 มีคำตอบครับ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 งานวิจัยสมุนไพรไทยสู้เชิงพาณิชย์ ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล แนะแนวทางทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac มุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศไทยโดย สวทช